เมื่อกี้นะครับเป็นการพยากรณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้านะครับ เราจะใช้ลักษณะของการพยากรณ์หรือการ forecast เข้ามาช่วยนะครับ ในส่วนของโปรแกรม Excel นะครับ แต่ยังมีโจทย์อีกลักษณะหนึ่งนะครับ ที่เราไม่ต้องการพยากรณ์ผลลัพธ์ล่วงหน้านะครับ แต่เราต้องการหาคำตอบนะครับหรือหาผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ ตามที่เรากำหนดเป้าหมายไว้นะครับว่าถ้าเรากำหนดเป้าหมายแบบนี้ เราต้องมีการใช้งานสูตรหรือข้อมูลเริ่มต้นยังไงบ้างนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนะครับ อาจารย์มีสูตรในการหาผลกำไรนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยนะครับ ก็คือเอาต้นทุนกับยอดขายนะครับมาคำนวณกันนะครับในที่นี้ก็คือเอา ยอดขายไปหักออกด้วยต้นทุนนะครับ เราก็จะได้ผลกำไรออกมา แต่ในต้นทุนกับยอดขายนะครับ ก็จะมีตัวแปรที่อยู่ในสูตรที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนที่ขายนะครับ ราคาต้นทุน ราคาขาย เราจะเห็นว่าในต้นทุนนะครับ ก็จะมีการใช้ตัวแปรในการคำนวณ ในยอดขายก็จะมีการใช้ตัวแปรในการคำนวณ นะครับ ดังนั้นถ้าเราเริ่มต้นการเขียนสูตรอย่างง่ายนะครับ เมื่อใดก็ตามที่เราเปลี่ยนตัวแปรนะครับ เปลี่ยนค่าตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในสูตรนะครับ เราก็จะเห็นว่า เมื่อตัวแปรเปลี่ยนนะครับ ตัวผลลัพธ์ของสูตรที่เราใช้นะครับ ก็จะเปลี่ยนตามค่าของตัวแปรที่เปลี่ยนไป นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับ ถ้าอาจารย์เปลี่ยนราคาขายเป็น 800 แล้ว Enter นะครับเราก็จะเห็นว่ายอดขายเปลี่ยนไป ผลกำไรก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับ อันนี้คือลักษณะของการคำนวณเบื้องต้นที่เราใช้ Excel ในการคำนวณนะครับ แต่จะมีโจทย์อีกลักษณะหนึ่ง ที่เราไม่สามารถปรับเปลี่ยนค่าตัวแปร แล้วได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะครับ แต่เราต้องการผลลัพธ์ให้เป็นอย่างนี้ แล้วอยากรู้ว่าตัวแปรของเราต้องมีค่าเท่าไหร่ ถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ เราเรียกลักษณะอย่างนี้ว่าเป็นการทำย้อนกลับนะครับ ซึ่ง เราจะไม่สามารถไปกำหนดค่าของเป้าหมายหรือผลลัพธ์เรา แล้วตัวแปรจะเปลี่ยนตามได้เลยนะครับ อย่างนี้ไม่สามารถทำได้ เราจะต้องใช้ลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลอีกแบบหนึ่งนะครับ ก็คือ เราเรียกการวิเคราะห์ตรงนี้ว่าเป็นการวิเคราะห์แบบ what if นะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะแบบนี้ ผู้เรียนลองเข้าไปที่เมนูข้อมูลนะครับ แล้วก็ไปดูในส่วนของการวิเคราะห์แบบ what if จากนั้นลองคลิกดูนะครับ เราจะเห็นว่าจะมีตัวเลือกให้เราเลือกได้ว่าเราต้องการวิเคราะห์แบบไหนนะครับแบบตัวจัดการสถานการณ์สมมุติ หรือสกินโรก็ไม่ใช่นะครับ ตารางข้อมูล Data Table ก็ไม่ใช่ ถ้าเราต้องการกำหนดค่าเป้าหมาย แล้วต้องการรู้ค่าตัวแปรว่าควรจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับ เราจะเลือกตัวที่เขียนว่าค้นหาค่าเป้าหมาย หรือ Go Seek นะครับ อันนี้คือตัวช่วยที่เราทำให้หาค่าตัวแปรย้อนกลับได้ ผู้เรียนลองเลือกดูนะครับ เมื่อเราเลือกแล้วนะครับ เราก็จะเห็นว่านะครับ จะมีช่องให้เรากรอกเข้าไป เราเรามาไล่ทีละช่องนะครับ ช่องที่1นนะครับก็คือช่องของการตั้งค่าในเซลล์นะครับ ก็คือเป็นในส่วนของการกำหนดค่าเป้าหมาย ว่าเราต้องการให้ค่าเป้าหมายเป็นเท่าไหร่นะครับ สมมติเช่น อาจารย์ต้องการให้ธุรกิจของอาจารย์มี ค่าเป้าหมายตามนี้ เราก็ไปตั้งค่าในช่องแรกเป็นเซลล์ของผลกำไรนะครับจากนั้น เราต้องการให้ผลกำไรเป็นเท่าไหร่ เราก็มากำหนดค่า ในช่องที่2นะครับ เช่นอาจารย์ต้องการให้ผลกำไรเป็น ค่าตามนี้นะครับอาจารย์ก็ใส่ลงไป พอเราใส่ค่าเป้าหมายเสร็จแล้วนะครับ เราต้องการรู้ว่า ตัวแปรตัวไหน ที่ต้องเปลี่ยนไปด้วย เพื่อให้ได้ผลกำไรหรือเป้าหมายของเราตามที่เราตั้งค่าไว้ เราก็ไปคลิกที่เซลล์ ของตัวแปรนะครับ ที่เราต้องการให้ปรับเปลี่ยนตามค่าเป้าหมายที่เราต้องการนะครับ เราก็ไปปรับเปลี่ยนที่สมมติอาจารย์ต้องการปรับเปลี่ยนราคาขาย อาจารย์ก็ไปคลิกที่เซลล์ราคาขายนะครับเมื่อเรากำหนดค่าครบหมดแล้ว เราก็กดที่ปุ่มตกลงนะครับ ก็จะเห็นได้ว่า ตัวโปรแกรม Excel นะครับ ก็เอาค่าต่างๆ ที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้นะครับ ไปประมวลผล แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนค่าต่างๆย้อนหลังนะครับไปจนถึงค่าของตัวแปร ว่าค่าของตัวแปรควรจะมีค่าเท่าไหร่ ถึงจะได้ค่าเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ เมื่อกี้อาจารย์ตั้งค่ากำไรไว้ นะครับแล้วอาจารย์คลิกเลือกว่าราคาขายควรจะเป็นเท่าไหร่ เมื่อเรากดตกลงแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาขายตอนนี้เปลี่ยนเป็น 1200 ถึงจะได้ผลกำไรตามที่เราต้องการนะมาในนี้คือลักษณะของการหาผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ หรือเราเรียกเป็น ภาษาอังกฤษว่าเป็น goal seek นะครับในการทำงาน ดังนั้นถ้าผู้เรียนนะครับมีข้อมูลในธุรกิจของตนเองนะครับมีการใช้งานสูตรต่างๆนะครับแล้วผู้เรียนต้องการรู้ว่า ถ้าเป้าหมายของเราหรือผลลัพธ์ปลายทางของเราเราต้องการให้เป็นเท่านี้ แล้วตัวแปรที่อยู่ในสูตร ควรจะปรับค่าเป็นเท่าไหร่ เราก็ใช้วิธีการลักษณะนี้ในการทำงานเพื่อหาคำตอบย้อนกลับได้นะครับ หรืออาจารย์ยกตัวอย่างใหม่นะครับ อาจารย์ต้องการกำไรนะครับ เปลี่ยนใหม่ ไม่ต้องการเท่านี้ละอาจารย์ก็กดยกเลิกใหม่ค่าต่างๆก็จะกลับมาอยู่ค่าเดิมนะครับ จากนั้นอาจารย์ก็กดที่ เมนูเดิมนะครับก็คือการค้นหาเป้าหมาย อาจารย์ต้องการที่เดิมก็คือต้องการรู้ผลกำไรตามที่อาจารย์ตั้งไว้ อาจารย์ตั้งค่าเป็น 5 0 0แสนนะครับต้องการได้ผลกำไรเป็น 5 0 0แสนจากนั้นอาจารย์ต้องการรู้ต้นทุนควรจะปรับเป็นเท่าไหร่ ถึงจะได้ผลกำไรเป็น 5 0 0แสนเราก็คลิกที่เซลล์ต้นทุน จากนั้นกดที่ปุ่มตกลงนะครับ Excel ก็จะมีการประมวลผลแล้วก็ปรับค่าให้ โดยจะปรับตั้งแต่เป้าหมายที่เราตั้งค่าไว้ ย้อนกลับไปตามเส้นทางในสูตรที่เราใช้ในการคำนวณ จนถึงตัวแปรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสูตร นะครับดังนั้นตอนนี้จะเห็นว่าเมื่อ Excel ประมวลผลค่าเป้าหมาย 500,000 ได้เท่ากับค่าปัจจุบัน 500,000 ก็ถือว่าการทำงานจบสิ้น เราก็จะได้คำตอบของตัวแปรที่เราต้องการออกมาก็คือราคาต้นทุน ในที่นี้ก็จะกลายเป็น 795 บาทนะครับถ้าผู้เรียน โอเคแล้วนะครับเราก็กดที่ปุ่มตกลง นะครับตัว Excel ก็จะจบการทำงานไป เราก็จะได้กำไรเท่านี้ เราก็ต้องปรับต้นทุนให้เหลือ 795 โดยมีราคาขาย 800 นะครับ แต่ถ้าผู้เรียนบอกว่าไม่ต้องการปรับเปลี่ยนราคาต้นทุนนะครับเราก็ลองดูใหม่นะครับ เราก็ค้นหาค่าเป้าหมาย อาจารย์ต้องการเหมือนเดิมต้องการเซลล์กำไรนะครับ เราก็คลิกที่ตัวเซลล์กำไร ต้องการตั้งค่าผลกำไรเป็นเหมือนเดิมก็คือสมมติอาจารย์เอาแค่ 1 ล้านนะครับ โดยไม่ต้องการเปลี่ยนต้นทุนละเราต้องการเปลี่ยนที่ราคาขาย เราก็กดตกลงนะครับ Excel ก็จะประมวลผลให้ นะครับว่าถ้าต้องการผลกำไรเป็น1ล้าน เราต้องมีการปรับเปลี่ยนราคาขายเป็นเท่าไหร่ จากที่ต้นทุนมีราคา 795 เมื่อเห็นสมควรแล้วถูกต้องแล้วพอใจแล้วนะครับ ผู้เรียนก็กดตกลง เราก็จะได้ผลลัพธ์ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเป้าหมายที่ใช้สูตรในการคำนวณ ที่สอดคล้องกับค่าของตัวแปรที่อยู่ในสูตร ตามที่เราพึงพอใจหรือกำหนดค่าไว้ได้นะครับ อันนี้คือลักษณะของการ ที่เราเรียกว่าการหาผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับ โดยใช้คำสั่ง go seek หรือการค้นหาค่าเป้าหมายได้อย่างถูกต้องนะครับ